พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน NEC 2018 ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยครับ ซึ่งสวทช มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศหลากหลาย พร้อมเผยแพร่สู่ประชาชนในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทชครับ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช หรือ NEC 2018 ปีนี้จัดในหัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับนิทรรศการ ผลงานวิจัยของสวทช ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย และยังเต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมเปิดบ้านสวทชเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย และมหากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลาดไม่ได้ 9-13 มีนาคม 2561 นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานี ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac มุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช